啦啦啦 a จ๋าพี่ครับจ๋าขอตะกี้ทีได้ไหมครับ โอ้โหเด้๋วคุณขอแบบนี้เลยเหรอซื้อวิ่งใหม่ดิทำไมงานที่แล้วกูวิ่งดิงานที้กูวิ่งดิไม่เป็นไรช่วงนี้งบน้อยโควิดโควิดเออ ขายดีไม่ได้สาววันนี้ บาทติดน้อยก่อนติดหลายหมื่นแล้วนะโอ้โหนะฮะนะมื่ีมันบอกจะเอาตังซื้อวิกใหม่นะซื้อวิกใหม่เมื่อกี้มันก็โล่งก็กลับด้านเราถึนก็ได้เหมือนเดิมเออเราเราไม่เราไม่ไม่ไม่มเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปลี่ยนทรงผมใหม่ก่อนเปลี่ยนสมงผมเปลี่ยนสมงผมนิดนึงนะฮะอ่า นะครับเออผมเอาข้างหลังเลยข้างหน้าตัาดหลเออนะฮะโอ้ยตายห ยี่กว่าตะกี้ดีกว่าตะท้านนี้มึงต้องมึงไม่ต้องชูแขนกูเกลียดผลตั้งแต่แรกมึงเลยเออท่านี้ใช่ไหมเออ ช่มึงหลับแล้วมึงโอ้โหโอ้ไม่ใช่โอ้โหโอ้อยู่ในเว็บประมงอยู่แล้วพี่จะพูดถึงเว็งประมงนี่แหละ อ๋ออ่ามันอยู่ในกลุ่มนั้นเดี๋ยวให้มันเต้นคนเดียวเลย ขอจังหวะดีๆมา โชว์เลย โชว์เลยช่วงนี้ว่า